ต่อมาคือเรื่องพจน์หรือจำนวนทางไวยากรณ์ในภาษาฝรั่งเศส โดยภาษาฝรั่งเศสนอกจากกำหนดให้คำนามทุกคำ ต้องมีเพศทางไวยากรณ์ดังที่ได้อธิบายในตอนแรกแล้ว ยังกำหนดให้ต้องมีพจน์ทางไวยากรณ์ด้วย ระบบพจน์ทางไวยากรณ์ในภาษาฝรั่งเศส จะพบได้ในทุกโอกาส เพราะไวยากรณ์ฝรั่งเศสกำหนดคำนามหนึ่งคำมีจำนวนเริ่มต้นเป็นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแล้วแต่กรณี ช่นคำว่าโตจะเอรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า la table ซึ่งแปลว่าโตในความหมายทั่วไป หรือโตตัวนั้นในความหมายที่ต้องการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตัวใด หรือ une table ซึ่งจะแปลว่าโตหนึ่งตัว เมื่อต้องการบอกจำนวนนับ หรือโตตัวหนึ่ง เมื่อต้องการหมายถึงโตตัวหนึ่งที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโตตัวใด ส่วนคำว่า แว่นตา แม้ภาษาฝรั่งเศสจะมีคำเอกพจน์เพศหญิงคือ lunette ให้ใช้แต่ในการใช้ภาษาจริงๆ จะได้เห็นรูปหูพจน์มากกว่าเนื่องจาก แว่นตาจะมีแว่นหรือกระจกสองอันเสมอทำให้ต้องใช้เป็นรูปหูพจน์ lunette ไปโดยปริยาย อย่าลืมนะคะว่าอักษร s ในภาษาฝรั่งเศสหากไม่ใช่เพราะมีข้อยกเว้น จะไม่ออกเสียงเสมอ เมื่อภาษาฝรั่งเศสต้องการบอกปริมาณหรือจำนวนของโต๊ะ โดยทั่วไปก็จะกำหนดให้เพิ่มอักษร s ไว้ท้ายคำว่า table โดยเสียง s จะไม่ออกเสียงเสียดแทรกแบบภาษาอังกฤษ พูดในอีกแง่หนึ่งคือการแสดงจำนวนมากกว่าหนึ่งในภาษาเขียน แต่ไม่แสดงออกในภาษาพูด อย่างไรก็ตาม การออกเสียงที่แสดงความเป็นพหูพจน์นี้ สามารถทำได้เมื่อคำที่ตามหลังขึ้นต้นด้วยสระ ซึ่งเราเรียกว่า การทำเสียงเชื่อม ผู้สนใจสามารถทบทวนเรื่องการเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำได้ในบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่อง การเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำในภาษาฝรั่งเศส ยกตัวอย่างเช่นคำว่า petits enfants คำว่า petit ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่ต้องผันตามเพศและพจน์ของคำนาม enfant ในที่นี้ถูกใช้เป็นเพศชายพหูพจน์ แปลว่าเด็กตัวเล็กๆ หากเขียนโดยมีเครื่องหมายขีดสั้นระหว่างคำว่า petit enfant จะแปลว่าเหลน หรือที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า grandchild เมื่อต้องใช้เป็นรูปพหูพจน์ ในกรณีนี้ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ผันรูปพหูพจน์เป็น petits enfants ซึ่งแปลว่าเหลนเลนหรือ grandchildren ในภาษาอังกฤษนั่นเอง โดยทั่วไปควรเรียนรู้เรื่องเพศและพจน์ทางไวยากรณ์ในผาดฝรั่งเศสไปพร้อมๆกัน ยกตัวอย่างเช่น je suis étudiant แปลว่าฉันเป็นนักศึกษาชาย คำว่า étudiant ซึ่งใช้เป็นเพศชายเป็นตัวบอกให้รู้ว่าประธาน je หรือฉันในภาษาไทยนั้นจะเป็นเพศหญิง เมื่อแปลเป็นภาษาไทยควรจะแปลว่าดิฉัน je suis étudiante แปลว่าดิฉันเป็นนักศึกษาหญิง คำว่า étudiante ซึ่งใช้เป็นเพศหญิงจากการที่มีตัวอักษร เออท้ายคำเพื่อบอกเพศของคำว่า นักศึกษาว่าเป็นผู้หญิง ก็ทำให้เรารู้ว่าเพศของประธาน je เป็นผู้หญิงเมื่อแปลเป็นภาษาไทยจึงควรแปลว่าดิฉันเป็นนักศึกษาหญิงสำหรับภาษาไทยนั้นหากบริบทมีความชัดเจน ก็สามารถเลือกคำที่เหมาะสมมาใช้ได้ทันที ในกรณีนี้สามารถแปลว่า ดิฉันเป็นนักศึกษา โดยสามารถตัดคำว่าหญิงทิ้งไปได้ เพราะคำว่าดิฉันบอกความเป็นเพศหญิงแล้วนั่นเอง กรณีของประธาน จะเข้าข่ายแบบเดียวกับประธาน je ในขณะที่ประโยค il est étudiant ในประโยคนี้ประธาน il เป็นตัวบอกว่า คำว่า étudiant ต้องเป็นเพศชายเอกพจน์ ส่วนประโยค ils sont étudiants ก็เช่นเดียวกันประธาน ils เป็นตัวบอกว่าคำว่า ต้องใช้เพศชายพหูพจน์สำหรับประโยค elle étudiante ก็เช่นเดียวกันคำว่า elle เป็นตัวบอกว่าเป็นประธานบุรุษที่สามเอกพจน์ ดังนั้นคำว่า étudiante จึงต้องเขียนให้มีเออต่อท้ายและมีการออกเสียงต่างไปจาก étudiant ในขณะที่ประโยค Elles sont étudiantes คำว่า Elles เป็นตัวบอกข้อมูลในตัวแล้วว่าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สาม เพศหญิงพหูพจน์คำนาม étudiante จึงต้องผันรูปเป็นเพศหญิงพหูพจน์ตามข้อมูลของประธาน Elles